Aha. Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์สล็อตนะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้านาอาหรือปู่ย่าตายายมาดิครับ วันนี้เฮียวินจะพาไปฟินกับเกม ห้องสุสานใต้ดินแห่งโชคลาภของไรเดอร์เจนนะครับผมน้องเจนคนงามคนนี้คนสวยคนดีคนนี้นี่เอง โอเคเป็นเกมของค่าย PG นะคุณผู้ชมเรามากันที่ทุน 500 เล่นกันเป็นเวลา 13 นาฬิกา 18 นาทีน้องๆหนู ๆ ควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมเออเกมนี้สแกตเตอร์ 3 ตัวเป็นตัวหัวกะโหลกแหกปากร้องโวยวายโอ้ยอายโอ้ยอายอะไรกันครับเนี่ยเออไปมา 500ผมขอจัดไปที่ ยี่สิบเลยไหม มาเร็วไปเร็วไหมเออ แต่คือแตก โดนแดกก็คือโดนแดกเท่านั้นเองเนาะเกมนี้ซื้อฟรีไม่ได้นะ ตัวคูณมีทั้งในและนอก นะ ตัวคูณทั้งในทุยทั้งในก็ต้องเป็นไรเดอร์เจลงมาจะยังไง อยากรู้ก็ต้องไปดูมาลุย แต่ไม่รู้ว่างบจะพอถึงเข้าฟรีให้ได้กันบ้างไหม ให้ได้กันบ้างไหมอะไรของกูเนี่ยเออเอาสแกตเตอร์หัวกะโหลก ทำปากงกักงักแล้วยังไงงกงักงักงักงักงักงักงักงักงักงักงักงักเออขอบคุณมากโอเคเข้าซะงั้นเข้าซะแล้ว เออยังไม่ต้องโชว์เลยนะ เข้าฟรีเบ็ดยี่สิบนะ การหมุนฟรีน้องเจนสุดสวยรวยเสน่ห์ไปลุยสำหรับในฟรีนะ เออน้องเจนโยนคูณเข้ามา โยนคูณเข้ามาแล้วจะเป็นคอมโบวายค้างนะคอมโบวายสามเออโยนคูณเข้ามา น้องเจนอยู่ไกลๆได้ใช้อยู่ไกลๆตัวแพงๆ ไม่มีได้ใช้กันเลยหรือไงเอายังไงต่อ แล้วก็หูแมว ขอแมวดำขย่อมหลังคาแถวหนึ่งมีแต่แมงมุมขยุ่มหลังคานะนี่แมวดำอะไรของกูเนี่ย ตอนนี้คูณสามเลยห้ารอบหมุนนะเอ้ยเงียบๆนะ เออน้องเจนโยนลงมาคูณห้าแล้วก็โอ้โยนมาไกลยังวะเออนั่นแหละครับผม โยนมาแถวใกล้ๆดีว่าแถวสองแถวสามมาโยนมาเออสวย แบบนี้ก็สวยเออสวย แล้วก็เออแล้วก็ เออแล้วก็เออไม่เออซะแล้วโอเคโอเคน้องเจนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเออรับรางวัลไปเลยนะน้องเจนนะนี่นะน้องเจนหน้าตาสละสลวย อยู่ในถ้ำอยู่ในไรเดอร์ยังไงตัวไม่มอมแมมแล้วหูเย็ดเย็ดเข้น้องเจน น้องเจนเอลเอสทรงเซ็กซี่หน้าจัดอโอเคขอบคุณมาก ไปต่อสองหมุนสุดท้ายเออโยนโยนคูลงมาก่อนน้องเจนคูณเก้าตอนนี้ อย่าเสียหาย อย่าเสียเปล่า ขอได้ใช้ก่อนหมุนสุดท้ายแล้วยังไงโอ้โหน่าเสียดายคุณผู้ชม แต่ไม่เป็นไรนะรับมาสามพันว้าวเบ็ดร้อยแม่งไปเลย ามนั้นนะคุณผู้ชมคือรู้ไวไปไวจบเร็วเลิกเร็ว แตกเร็ว เอาสแกตเตอร์เข้าชีนึงเอาเข้ามาหูเลยไปแล้วเลยไปหน่อยนึงแม่คิดว่าจะมา เอามาจะมาสับขาหลอกเยอะแยะมาโอ้โหน้องเจนได้ใช้ไหมได้แมว โอ้สวยงามคูณสี่ตอนนี้วายคอมโบ เออถ้าอย่างนั้นดิวะสี่แถวแบบนี้ยังไงก็โชว์ ถึงหมื่นไหมถึงหมื่นเลิกถึงหมื่นล่ำลา นั่นแหละครับผมสวย ขอบคุณมากเออ เราจะทำตามสัญญา ถึงหมื่นก็ต้องล่ำลา ขอบคุณมากเอาวะเอาวะโอเค พอกันแค่นี้แหละคุณผู้ชม เออกำไรมาหมื่นกว่านะ